การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE และสร้างโปรแกรม Hello World การติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE สามารถทำได้ไม่ยาก โดยให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เว็บไซต์ https www arduino cc en main software เลือกประเภทให้เหมาะสมกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง โปรแกรมจะทำการติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Hello World กับ Arduino Uno R3 1. เชื่อมต่อบอร์ด Arduino Uno R3 เข้ากับคอมพิวเตอร์ บอร์ด Arduino Uno R3 สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกได้ และการทดลองติดต่อสื่อสารที่ทำได้ง่ายและเห็นภาพที่สุด คือการสั่งงานให้ Arduino Uno R3 สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ของเรา ผ่านทางพอร์ตอนุกรม Serial Port โดยการส่งข้อความไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้อุปกรณ์เป็นสาย USB กับบอร์ด Arduino Uno R3 เท่านั้น คำสองแรกที่เราต้องใช้ในการเริ่มต้นสื่อสารคือ การกำหนดความเร็วในการสื่อสาร ด้วยคำสั่ง serial begin 9600 โดยตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ คือค่าความเร็วในการรับส่งข้อมูล ค่ามาตรฐานคือ 9,600 และคำสั่งสำหรับสั่งให้บอร์ดส่งข้อความมาที่คอมพิวเตอร์คือ serial print in ในวงเล็บ hello world ให้เราเปิดโปรแกรม Arduino IDE เราจะพบกับหน้าต่างของ IDE ดังรูป มาเริ่มเขียนโปรแกรมแรก โดยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้คือภาษา C ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้กันเป็นอันดับต้น ๆ สามารถเป็นพื้นฐานที่ดีในการเรียนรู้ภาษาคอมพิวเตอร์อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี ส่วนประกอบของโปรแกรม หรือที่เรียกว่า Sketch มี 2 ส่วนคือฟังก์ชัน Setup และฟังก์ชัน Loop สามารถอธิบายรูปแบบการทำงานของโปรแกรมได้ดังนี้ เมื่อเริ่มการทำงาน Arduino จะทำตามคำสั่งต่างๆ ที่อยู่ในฟังก์ชัน Setup เป็นจำนวนหนึ่งรอบ โดยคำสั่งต่างๆ ที่จะเขียนในฟังก์ชันนี้ ส่วนมากจะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้น การกำหนดหน้าที่ของแต่ละขา หรือคำสั่งต่างๆ ที่ต้องการเรียกใช้เพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากที่จบฟังก์ชัน Setup จะไม่มีการย้อนกลับมาทำคำสั่งในนี้อีก ส่วนฟังก์ชัน Loop จะทำงานต่อจาก Setup โดยใน Loop นี้จะเป็นการทำตามคำสั่งแบบวนซ้ำ คือทำงานตามคำสั่งบรรทัดแรกไปเรื่อยๆ จนถึงบรรทัดสุดท้าย แล้ววนกลับมาเริ่มทำที่บรรทัดแรกใหม่อีกครั้ง เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ อธิบายฟังก์ชันส่วนที่1 void setup ส่วนนี้จะทำงานครั้งแรกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เป็นส่วนคำสั่งหรือ statement จะเป็นส่วนที่เก็บคำสั่งต่างๆ ที่จะให้โปรแกรมเริ่มต้นในการทำงาน ในการตั้งค่ากำหนดค่าต่างๆ โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายปีกกาเปิด และจบด้วยเครื่องหมายปีกกาปิด ทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชัน Setup ซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันหลักที่โปรแกรมจะสามารถทำงานได้ ฟังก์ชันส่วนที่ 2 void loop ส่วนนี้จะทำงานซ้ำวนลูปไปเรื่อยๆ ในส่วนคำสั่งหรือ statement จะเป็นส่วนที่เก็บคำสั่งต่างๆ ที่จะให้โปรแกรมทำงาน การตัดสินใจต่างๆ โดยเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายปีกาเปิด และจบลงด้วยเครื่องหมายปีกาปิด ในส่วนนี้จะมีมากกว่า1ฟังก์ชันก็ได้ แต่ทุกโปรแกรมจะต้องมีฟังก์ชัน loop ซึ่งก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหลักที่โปรแกรมจะทำงานได้ ให้เราเริ่มเขียนโปรแกรมหรือสเกจตามโค้ดดังนี้ เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้ไปที่แ Tab 2เลือกไปที่คำว่าบอร์ดแล้วเลือกให้ตรงกับบอร์ด ที่เราใช้งานสำหรับ Arduino Uno R3 ให้เลือกบอร์ด Arduino/Genuino Uno ตรวจสอบพอร์ตว่าถูกต้องหรือไม่ โดยไปที่ Tool Port จากนั้น c o m p l y โปรแกรม โดยไปที่ Sketch Verify Compile หรือคลิกที่ไอคอน เครื่องหมายถูกตั้งชื่อที่ต้องการ เช่น Hello World แล้ว Save โปรแกรมจะตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม ถ้ามีความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรม Arduino จะแจ้งเตือนให้ทราบด้านล่างเพื่อให้เราปรับปรุงแก้ไขต่อไป แต่ถ้าไม่มีความผิดพลาดในการเขียนโปรแกรมเมื่อคอมไพล์เรียบร้อย จะเห็นคำว่า done compiling ที่ด้านล่างของ IDE อัปโหลดโปรแกรมเข้าสู่บอร์ด Arduino Uno R3 โดยไปที่ Sketch Upload หรือคลิกที่ไอคอนเครื่องหมายลูกศร ด้านขวา ในกรณีที่อัปโหลด และมีเออร์เรอร์ให้ตรวจสอบ to port ที่เราต่อไว้ว่าเราตั้งค่าไว้ถูกต้องหรือไม่ เมื่อแก้ไขแล้วให้อัปโหลดใหม่อีกครั้ง ถ้าไม่มีความผิดพลาด Arduino จะอัปโหลดโปรแกรมที่เราเขียนเข้าสู่บอร์ด Arduino Uno R3 จากนั้นให้เราเปิด Serial Monitor ของ Arduino IDE โดยไปที่ Tool Serial Monitor เมื่อเปิด Serial Monitor จะได้ข้อความดังนี้ เราก็จะได้โปรแกรม Hello World กับ Arduino Uno R3 โปรแกรมแรก จะเห็นว่าข้อความ Hello World จะวนลูปไปเรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง